Hello, Pak. Hello, Bu. Dari mana asal Anda, Pak? Saya dari Perancis. Saya orang Perancis. Selamat datang di Thailand. Terima kasih, Bu. 1ตอนที่นี้จะเป็นการสนทนาระหว่างนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส ที่เดินทางมาจากประเทศฝรั่งเศสกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ผู้เรียนจะเรียนรู้การกล่าวทักทายเป็นภาษาอินโดนีเซีย การตั้งคำถามเกี่ยวกับประเทศที่มาของนักท่องเที่ยว การบอกที่มาว่ามาจากประเทศอะไร การบอกสัญชาติ และการกล่าวยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทย ำว่า h a l o ในภาษาอินโดนีเซียก็คือคำว่า สวัสดีในภาษาไทยคำว่า ปะ ในภาษาอินโดนีเซียก็คือคำว่า คุณผู้ชายในภาษาไทย ในบางครั้งภาษาไทยก็ใช้คำว่าข้าหรือครับแทนก็ได้ คำว่า ปะ ใช้เรียกผู้ชายที่สูงวัย ผู้ชายที่มีตำแหน่งสูงคำว่า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 Dari mana asal Anda, Pak? แปลว่า คุณ ผู้ชายมาจากไหน คำว่า Pak อาจจะแทนด้วยคำว่า ถ้าถ้าผู้พูดเป็นผู้หญิง หรือแทนด้วยคำว่าครับ ถ้าผู้พูดเป็นผู้ชายคำว่า Dari เป็นคำบุพบท แปลว่า จากคำว่ามา n a แปลว่า ที่ไหนคำว่า asal เป็นคำนามแปลว่า ต้นกำเนิด ที่มาคำว่า anda แปลว่า คุณสำหรับประโยคคำตอบ saya berasal dari Prancis saya orang Prancis แปลว่า ฉันมาจากฝรั่งเศส ฉันเป็นคนฝรั่งเศสคำว่า saya แปลว่า ฉัน คำว่าอ r a n g เป็นคำนาม แปลว่า คน คำว่ารั่งเศสเป็นคำนาม แปลว่า ฝรั่งเศส ให้สังเกตว่าการบอกว่าประธานคนประเทศอะไร ภาษาอินโดนีเซียและภาษาไทยจะใช้เหมือนกัน คือ ประธาน ตามด้วยคำว่า คน และตามด้วยชื่อประเทศ สำหรับประโยค Selamat datang di Thailand แปลว่า ประเทศไทยยินดีต้อนรับ ให้สังเกตว่า ภาษาไทยใช้คำว่า ยินดีต้อนรับเป็นคำกริยา ในขณะที่ภาษาอินโดนีเซียนำคำว่า Selamat datang ึ่งแปลว่ายินดีต้อนรับมาวางหน้าประโยคแบบเดียวกับในภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอังกฤษคำว่าดิแปลว่า ที่คำว่าไต้แลนด์คือประเทศไทยสำหรับประโยค Terima า a s i h แปลว่า ขอบคุณครับคำว่าบุในที่นี้แปลว่าคุณผู้หญิง ในที่นี้แทนด้วยคำว่า ครับ เนื่องจากผู้พูดเป็นผู้ชาย